การสร้างปฏิทินนัดหมายด้วยแอปพลิเคชัน Calendar Google Calendar เป็นปฏิทินออนไลน์ ใช้ในการบันทึกข้อมูล กิจกรรม เหตุการณ์ รวมถึงการจัดตารางนัดหมาย สามารถนำมาใช้งานเป็นปฏิทินส่วนตัว ปฏิทินร่วมกับบุคคลอื่น ปฏิทินปฏิบัติงาน รวมถึงปฏิทินนัดหมายส่งงาน หรือนัดหมายในกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ได้ค่ะ และยังสามารถค้นหากิจกรรมต่างๆ ได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนการนัดหมายล่วงหน้าด้วยค่ะ ส่งได้ทั้ง SMS ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือทางอีเมล ปฏิทินออนไลน์ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android สามารถแสดงผลปฏิทินออนไลน์ผ่านมือถือได้เช่นเดียวกันกับการแสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Google Calendar เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมของ Google Apps ดังนั้นการใช้งานก็จะต้องเป็นสมาชิกในระบบก่อนค่ะ โดยใช้บัญชีของ Gmail ก็จะสามารถใช้บัญชีดังกล่าวเข้าสู่ระบบ Google Calendar ได้ทันทีค่ะ โดยเลือกไอคอน Apps คลิกเลือก Calendar มุมขวามือด้านบน เราจะพบส่วนแสดงชื่อบัญชีผู้ใช้ จะแสดงทุกครั้งที่เราเข้าสู่ระบบค่ะ เมื่อคลิกที่ชื่อบัญชีผู้ใช้ จะปรากฏเมนูย่อยให้เลือก และจะมีเมนูออกจากระบบ อยู่ท้ายเมนูย่อยเพื่อใช้ออกจากระบบเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานโปรแกรมค่ะ สัญลักษณ์ฟันเฟือง ของ Google นะคะ ได้กำหนดชื่อให้เป็น Settings เมื่อคลิกที่สัญลักษณ์นี้จะปรากฏเมนูย่อย ใช้สำหรับการตั้งค่าโปรแกรมค่ะ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นกรอบแสดงปฏิทินรายเดือนกรอบเล็ก จะแสดงวันที่ที่มีกิจกรรมนัดหมาย หรือเหตุการณ์ที่กำหนดขึ้น ถัดมาเป็นส่วนแสดงปฏิทิน สามารถสร้างปฏิทินได้มากกว่า1ปฏิทินค่ะ เช่น ปฏิทินกำหนดส่งงานของนักเรียน ปฏิทินส่วนตัว เป็นต้นค่ะ ในส่วนแสดงปฏิทินอื่นๆ เช่น ปฏิทินวันหยุดของไทย ปฏิทินตารางการแข่งขันฟุตบอล วันเกิดของสมาชิก สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล Google Contact ได้นะคะ ตลอดจนการนำเข้าปฏิทินของสมาชิกที่ต้องการแชร์ค่ะ ถัดมาเป็นส่วนแสดงรายละเอียดกิจกรรมนัดหมาย หรือเหตุการณ์ที่กำหนดขึ้นอย่างละเอียดค่ะ สามารถกำหนดสถานการณ์แสดงให้เป็น day week month four day และ Agenda ปกติค่าเริ่มต้นเมื่อเปิดมาครั้งแรก จะถูกกำหนดให้แสดงผลเป็นสัปดาห์ค่ะ การกำหนดค่าการแสดงผล คลิกเรื่องเมนู Settings จะได้หน้าต่าง Calendar Setting ขึ้นมาค่ะ ให้กำหนดค่าต่างๆ ตามที่ต้องการ ในกรณีเมนูเป็นภาษาอังกฤษ สามารถกำหนดค่า language เป็นภาษาไทยได้ โดยค่ามุมมองเริ่มต้น กำหนดค่าตามที่ต้องการแล้ว คลิกปุ่ม Save ค่ะ เราสามารถกำหนดค่าต่างๆ ได้ดังนี้ค่ะ ภาษา ให้เลือกภาษาเป็นภาษาที่เราต้องการ เมื่อกำหนดภาษาแล้ว เมนูต่างๆ ของเว็บไซต์ปฏิทิน จะเปลี่ยนเป็นภาษาที่เรากำหนดไว้ค่ะ ประเทศ กำหนดประเทศที่เราอยู่ปัจจุบันค่ะ จะเป็นไทย หรือราชอาณาจักรไทย เขตเวลาปัจจุบันค่ะกำหนดเขตเวลา ถ้าเป็นประเทศไทยก็จะกำหนดไว้ที่กรุงเทพนะคะ รูปแบบวันที่กำหนดการแสดงรูปแบบของวันที่ จะมีให้เลือกอยู่ 3 รูปแบบตามลักษณะของการใช้งานค่ะ ปกติประเทศไทยก็จะใช้รูปแบบเป็น วัน เดือน แล้วก็ปีนะคะ รูปแบบของเวลา จะมีให้เลือกแบบ 12 ชั่วโมงและแบบ 24 ชั่วโมงค่ะกำหนดสัปดาห์เริ่มต้น จะเป็นการกำหนดวันแรกที่ต้องการแสดงผลในหน้าเว็บปฏิทินค่ะ ปกติเราจะนิยมใช้เป็นวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ มุมมองเริ่มต้นเป็นค่าเริ่มต้นจะถูกกำหนดให้แสดงผลหน้าเว็บเป็นสัปดาห์ สามารถเปลี่ยนเป็นการแสดงผลหน้าเว็บ เป็น day week month for day และ agenda ได้ตามต้องการค่ะ การตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ การตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ใน Google Calendar หมายถึงขั้นตอนการกำหนด ให้ระบบปฏิทินรู้จักหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเราค่ะ เพื่อให้ Google Calendar เนี้ยสามารถกำหนดการแจ้งเตือนมายังโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ SMS ได้ ผู้บริการโทรศัพท์จะใช้ได้แทบทุกระบบ ยกเว้นระบบ CDMA ค่ะ การตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถกำหนดได้เพียง1หมายเลขต่อ 1 บัญชีเท่านั้นค่ะ มีขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้นะคะ คลิกเลือกที่เมนู Settings ในเมนูหลัก Calendar Setting ให้คลิกเมนู ตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อเข้าสู่การตั้งค่ามือถือค่ะ จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ตั้งค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยในแถบสถานะจะมองเห็นตัวอักษรสีแดงแจ้งข้อความว่า Phone Notification Disable แสดงให้ทราบว่าระบบ Google Calendar ยังไม่ได้กำหนดหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้กับระบบค่ะ ให้เราไปที่ช่อง Phone Number ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก และกดปุ่ม Send Verification เพื่อรอรับรหัสยืนยันจาก Google โดยผ่านระบบ SMS ค่ะ ขั้นตอนนี้โทรศัพท์จะต้องเปิดเครื่องเพื่อรอรับรหัสยืนยันด้วยนะคะ โปรแกรมจะมีหน้าต่างเพื่อแจ้งให้ทราบว่ากำลังดำเนินการส่งรหัสยืนยันมายังโทรศัพท์มือถือ เพื่อนำมากรอกในช่อง รหัสยืนยัน จากนั้นให้คลิกตกลงค่ะ หมายเลขโทรศัพท์จะถูกเพิ่มรหัสประเทศให้เอง และจะตัดศูนย์ออกจากระบบ ป้อนรหัสที่ได้จาก SMS ทาง Google ส่งมาให้ โดยป้อนลงในช่อง รหัสยืนยัน จากนั้นคลิกปุ่ม Finish Setup ค่ะ สังเกตหมายเลขโทรศัพท์ ระบบจะเพิ่มรหัสประเทศให้อัตโนมัติ อย่างประเทศไทยก็คือบวก 66 นะคะ หลังจากนั้น หน้าเว็บจะกลับมาที่ Edit Details ให้กำหนดรูปแบบการเตือนให้กับระบบค่ะ ซึ่งมี 3 รูปแบบก็คือ SMS อีเมล Pop-up จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save ค่ะ การกำหนดการแจ้งเตือนสามารถกำหนดให้เตือนก่อนเวลาเริ่มกิจกรรมได้ ที่ notification และลบการแจ้งเตือนได้ที่ remove ค่ะ การแชร์ปฏิทิน การแชร์ปฏิทินเป็นการแชร์การใช้งานร่วมกันกับบุคคลอื่น เช่น เพื่อนร่วมงาน นักเรียนที่มีบัญชีของ Google Calendar ค่ะ การแชร์ปฏิทินสามารถกำหนดได้ทีละปฏิทิน จึงทำให้สามารถแยกปฏิทินที่ต้องการให้เป็นส่วนตัว กับปฏิทินที่เป็นสาธารณะได้ค่ะ ในการแชร์ปฏิทินสามารถกำหนดรายละเอียดในการแชร์ ของแต่ละปฏิทินด้วยว่า ต้องการให้อ่านอย่างเดียว หรือสามารถให้แก้ไขปฏิทินร่วมกันได้ หรือต้องการแสดงข้อมูลปฏิทินเป็นข้อมูลว่างกับไม่ว่างก็สามารถทำได้ค่ะ มีขั้นตอนดังนี้ค่ะคลิกที่สัญลักษณ์ดรอปดาวลิสต์ หลังปฏิทินที่ต้องการแชร์ และคลิกเมนูย่อย Share This Calendar จะได้หน้าต่างกำหนดค่าการแชร์ปฏิทิน จะมีชื่อปฏิทินที่เลือกอยู่ส่วนบนค่ะ กำหนดให้เป็นปฏิทินสาธารณะโดยทำเครื่องหมายในช่อง Share this calendar with others หากต้องการแสดงข้อมูลว่าง ไม่ว่าง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง Share this calendar with author ค่ะ ระบุอีเมล บุคคลที่ต้องการให้ใช้ปฏิทินร่วมกันในช่องของ Person และกำหนดสิทธิ์การใช้ปฏิทินในช่อง Permission Settings คลิกปุ่ม Add Person เพื่อให้บุคคลนั้นมีสิทธิ์ตามที่กำหนด จะสังเกตว่ารายชื่ออีเมลผู้ใช้ร่วมกัน จะแสดงในส่วนล่าง หากต้องการยกเลิกบุคคลนั้นๆ ให้คลิกที่สัญลักษณ์รูปถังขยะที่อยู่ด้านหลังได้ทันทีค่ะ